เชื่อว่าผู้เรียนหลายท่านกำลังอาจมีปัญหาเรื่องการจัดการหน่วยความจำบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของตัวเองอยู่ และมักจะมีคำถามตามมาว่าทำไมเราต้องจัดการโปรแกรมหรือพื้นที่ด้วย เหตุผลง่าย ๆก็คือ ถ้าเราไม่จัดการโปรแกรม พื้นที่ในเครื่องที่เรามีก็จะถูกสำรองเอาไว้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราน่าจะเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้อีกมากมาย ถึงแม้ว่าการลบโปรแกรมที่เราเคยใช้มาแล้ว แต่บางครั้งพื้นที่ที่ได้กลับมาก็อาจจะยังไม่พอ เนื่องจากตัวโปรแกรมที่เราจัดการออกไปแล้ว ระบบจะทำหน้าที่เก็บไฟล์สำรองเอาไว้เผื่อบางครั้งเราอาจจะกลับมาใช้ในภายหลัง แต่ถึงเวลานั้นเราอาจจะไม่ได้กลับมาใช้โปรแกรมนั้นอีกเลยก็ได้ ซึ่งการจัดการโปรแกรมก็เป็นข้อมูลที่ทำให้เครื่องสมาร์ทโฟนของเรา กลับมาให้มีพื้นที่มากขึ้น และทำให้เครื่องสมาร์ทโฟนของเรามีความเร็วมากขึ้นอีกด้วย ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการนะคะในการจัดการโปรแกรมหรือว่าในการจัดการแอปพลิเคชันที่อยู่บนสมาร์ทโฟนหรือว่าอยู่บนแท็บเล็ตของเรานะคะ เพื่อที่จะให้เป็นระบบแล้วก็เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น แล้วก็สะดวกในการใช้งานนะคะ อันดับแรกเราไปดูวิธีการลบข้อมูลหรือว่าลบแอปพลิเคชันในมือถือของเรานะคะ อย่างเช่นนะคะใน iPhone เครื่องนี้ เราต้องการที่จะลบแอปแบตเตอรี่นะคะ คือเราไม่มีการใช้งานแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาไว้นะคะ เพื่อที่จะเพิ่มหน่วยความจำในสมาร์ทโฟนของเรานะคะ เพียงแค่ไปที่แอปพลิเคชันตัวนั้นนะคะ จากนั้นก็กดปุ่มค้างไว้นะคะ เมื่อกดเบาๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเครื่องหมายกากบาทขึ้นมาตรงหัวมุมใช่ไหมคะะตัวไอคอนก็จะดุกดิกดุกดิกดุกดิกใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะกดที่ตัวกากบาทนะคะอ่าแล้วก็กดยืนยันในการลบข้อมูล ได้เลย แอปตัวนี้ก็จะหายไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ก็จะมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะ หรือว่าเราต้องการที่จะย้ายเมนูนะคะหน้าต่างนะคะ ในตัวสมาร์ทโฟนของเราที่เป็นหน้าจอนะคะ ก็สามารถย้ายได้ด้วยวิธีการเช่นเดียวกันก็คือ ไปที่ไอคอนนะคะจากนั้นก็กดเบาๆนะคะ แล้วก็กดไปที่แอปพลิเคชัน ที่เราต้องการจะย้ายนะคะะสมมุติเราจะย้าย อันนี้ดีกว่านะคะ อ่ะ ก็เลื่อนได้เลยนะคะ สามารถที่จะเลื่อนแล้วก็ย้ายที่ได้เลย แบบนี้นะคะ เมื่อวางลงไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ โอเค จากนั้นก็กดปุ่มโฮมนะคะเพื่อออกจากการย้าย ทีนี้เนี่ยเครื่องสมาร์ทโฟนของบางท่านนะคะ ก็จะมีตัวแอปพลิเคชันที่เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเกม หรือว่าจะเป็นโซเชียลนะคะ แอปพลิเคชันในการ ให้ความสะดวกทั้งด้านการเงินการถ่ายรูปหรือว่าคำนวณต่างๆนะคะ ทีนี้เนี่ยเราต้องการที่จะแยกหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะ จะได้สะดวกวิธีการง่ายเหมือนกันเลยค่ะ เพียงแค่ไปที่แอปพลิเคชัน นะคะ แอปพลิเคชันใดก็ได้ค่ะ สักอันหนึ่งนะคะ จากนั้นก็กดค้าง ต่อมานะคะให้เรานำนิ้วนะคะ ไปแตะที่แอปพลิเคชันและลากมารวมกันกับแอปพลิเคชัน ที่เราต้องการจะรวมเห็นไหมคะ จากนั้นก็วางได้เลยนะคะ หรือว่าเราต้องการที่จะเพิ่มอีกว่าในโฟลเดอร์นี้เราต้องการที่จะมีแอปพลิเคชันอื่นมาอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วยนะคะ เราก็สามารถที่จะนำเข้ามาได้เหมือนกันนะคะ เหมือนเดิมเลย ไปที่แอปพลิเคชัน แล้วก็นำมาหยอดบนโฟลเดอร์นี้ได้เลยนะคะก็จะอยู่เป็นโฟลเดอร์ด้านบนนะคะที่เป็นคำว่า utility นะคะ ซึ่งอันนี้เราก็ อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อโฟลเดอร์ที่เราเข้าใจเอง หรือว่าเราเข้าใจง่ายนะคะ จะได้สะดวกกับเราด้วย เราก็สามารถที่จะคลิกเปลี่ยนชื่อได้เลยนะคะไปที่ตรงตัวอักษรแล้วก็แป้มพิมพ์ก็จะขึ้นมาก็กดลบได้เลยนะคะะเราอาจจะตั้งเป็นคำว่าแอป Google นะคะ จากนั้นก็เสร็จสิ้นนะคะ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะ ก็กดไปที่ปุ่ม Home ียงเท่านี้นะคะ ในการจัดการโปรแกรมการจัดหมวดหมู่ต่างๆนะคะ ก็จะเรียบร้อยนะคะเสร็จสิ้นค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูวิธีการในการเช็คหน่วยความจำบนสมาร์ทโฟนของเรานะคะ ว่าแต่ละหน่วยความจำหรือว่าในแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยเราใช้งานไปแล้วเท่าไหร่นะคะ อันดับแรกเลยนะคะ ไม่ว่าจะการตั้งค่าใด ๆนะคะ ก็ไปที่ รูปฟันเฟืองในการตั้งค่านะคะ จากนั้นให้เราเลือกทั่วไป ทีนี้ก็เลื่อนขึ้นนะคะ ให้เลือกคำว่า การใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และ iCloud นะคะ อ่ะก็คลิกเข้าไปเลย เมื่อเรากดเข้าไปแล้วเนี่ย เราก็จะเห็นว่า เราใช้พื้นที่บนสมาร์ทโฟนนั้นไปแล้วเท่าไหร่ และเรายังสามารถที่จะเหลือพื้นที่ในการโหลดแอปพลิเคชันหรือว่าในการลงข้อมูลต่างๆ บนสมาร์ทโฟนอีกแค่ไหนนะคะ หรือว่าใครต้องการที่จะทราบว่าแอปพลิเคชันแต่ละตัวของเราเนี่ยใช้งานมากน้อยเพียงใดนะคะ ให้เราไปที่จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันที่เรามีอยู่บนสมาร์ทโฟนเนี่ย ก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะ ทีนี้เนี่ย ในแต่ละตัวเลขด้านท้ายของแอปพลิเคชันนะคะ ก็จะบอกจำนวนพื้นที่นะคะที่เราใช้ข้อมูลไปนะคะหรือว่าตัวไหนเนี่ยที่เราใช้ข้อมูลไปเยอะ แต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะใช้มาแล้ว เราต้องการที่จะลบนะคะ เราก็สามารถที่จะลบได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นเราจะลบเกม อ่ะ เราไม่ต้องการที่จะใช้แล้วนะคะ อ่ะเราก็สามารถที่จะลบ แอปพลิเคชันนี้นะคะได้เหมือนกันนะคะได้เช่นเดียวกันเลย เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะ ได้ทราบพื้นที่ที่เหลือในการใช้งานของสมาร์ทโฟนของเราได้นะคะ เพื่อที่จะจัดสรรและก็เก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากเราจะสามารถจัดการโปรแกรมด้วยมือของเราเองได้แล้ว ปัจจุบันก็มีแอปพลิเคชันที่ช่วยเข้ามาเสริม และช่วยเราจัดการโปรแกรม รวมไปถึงสามารถจำกัดการใช้งาน การตั้งค่าต่างๆ บนสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย